นี่อูนี่ทำไมมีแต่หินแบบนี้ล่ะมันเอาไปเผาได้เผาให้เรียบได้เล่นแต่ะสาดขอโทษได้ไหมขอโทษได้ไหมเพื่อนให้อะไรเปิดประตูเฮ้ย อะไรของมึงเนี่ยะไรของมึงเนี่ยเนี่เห็นกูว่านี่ไหน ไม่เห็นเธอเลยเนี่ย ไหนวะ อยู่ของฟรี งฟรีมาแล้วจ้าไหนวะไหนวะตาคุกกี้มาไหนวะตาคุกกี้มาไหนอ่ะข้างหลังเนี่ยข้างหลังนี่ข้างหลังเนี่ยห้องตายอ่าคุกกี้คุกกี้คุกกี้คุกกี้คุกกี้คุกกี้ข้างไหนนี่ตามมาเนี่ยนะสร้างบ้านหนึ่งหรือสองไปสองดีกว่าเฮ้ยหนึ่งไม่ดีอ่ะเราได้เป็นเราได้เป็นที่หนึ่งไงวันเฮ้ยเฮ้ยยังไงเร็วเลือกไปไหนไปไหน มาแล้วเนี่ยมาหนึ่งอ่ะมันเร็วเฮียวิวิวิไอ้เฮียอุ้ยจะบวกเลยนายเดี๋ยวถือคเพลิงวิ่งกันเอ้ยมันช่วยไฟมาแล้วเหรอฮะกูรู้ว่าบ้านใครวันอ้าไม่ไหวลวเดียไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนอ้เียเอ้าดาวพังดาวพังกลัวจอบสีอื้อ เหมึงด่ากูเหอมึงด่ากูเหอมึงด่ากูมึงด่ากูเหอไม่มึงด่ากูเหอตายตายตายตายตายตายโอ้มึงกินแอปเปิ้ลนะเฮ้ยจริงอ่ะเอ๊ GPA น่าจะได้อยู่เฮ้ย อะไรเนี่ยไอ้เหี้ยใครทำหลุมวะเนี่ย ตายเหลือขี้ตกโลกเนี่ยเซิร์ฟแหลกเซิร์ฟแหลกเออเซิร์ฟแหลกถึงว่ากดไม่ได้เมื่อกี้ เดี๋ยว กูรู้แล้วเซิร์ฟแหลกเพราะอะไร มึงทิ้งคุกกี้ทำไมไม่เคยเห็นไก่ไอ้เียไอ้วานไก่มันแลกตี่โดน มันบินนะเฮ้ยเฮ้ยไก่บินนี่ไก่บินไก่มันจะบินหนีงไมึงดีใจมากวันเราต้องไปสร้างฐานทัพใต้ดินไว้หวานอ้าวมึงปักะไรทำไมเนี่ยเดี๋ยวคนมันรู้ทำไรอะ ผู้ชายขึ้นมาขึ้นมาวันมายืนตรงนี้ดิเนี่ยอยู่ไหนวะ เนี่ย โอ้ยนายแล้วก่อนเพื่อนของเราจะได้เจอกันอีกเฮ้ย Hello from the outside จะอยู่บนฟ้าเนี่ยเอ้าเสริมแล้ว กูเห็นว่ากูขังมึงได้แล้วดยเมื่อกี้ลงมา ไอ้วันลงมาเยี้ยแอดมินคอยคล้างของ ลอยฟ้า เหรอลงมาเอาเออลงไปเนี่ยโอ้ยลงไอ้เยอะหนาจังวะวันขับขับปลาหมึกโชว์กูดิขับปลาหมึกโชว์ดิขับมันเอ้า ข้ามันข้ามันเอาเอาดินตบมันดินตบมันแล้วก็เออเออฮัดคอฮัดคอเออตายแล้วจริงอ่ะเฮ้ยจริงอ่ะอะไรของมึงวะหาแมงคำหยาบเอาดิอาวันนะดิเขียนไอสัตว์เราตะวันอะไรอ่ะมึงเขียนอะไร ียนดีๆ ขอเร็วคำหนึ่งไม่ได้เหรอี่โดนแบนไหมเราตะวันเหล่าเมืองโอ้โหวานเดี๋ยวเดี๋ยวมันรู้เหรอว่ามีมอะไร เดี๋ยวมันรู้เหรอว่ามีมอะไร เฮ้ย เราเจอคนลอยได้ครับ วันหวานหวานหวานหวานมานี่มานี่ตามกูมา เจอคนลอยได้ ใครวะมหยามเออสัตว์บินได้เหรอบินได้เหรอ เนี่ยอยู่บนฟ้า เฮ้ยข้างบนมีบ้านลอยฟ้าด้วย เห็นเปล่าเห็นมั้ยน่ะ เอ้าไอ้ว ขึ้นไปก่อนกูอีกไอ้เหี้ยหวานสอยมันเลยสอยมันโอ้ยเหี้ยเราจะโดนแบน ไม่โดนหรอกไอ้เหี้ยโดนก็โดนด้วยกันไม่เห็นเป็นไรเลยหวานเร็วอ๋อกูรู้แล้วทำไง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฆ่ามันได้ฆ่ามันได้ เดี๋ยวเอาบล็อกทรายไอนี่มันทุบหัวมันเอาฟาร์มาเหรอเอามาเอามา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดติดให้ ไม่ไม่ไม่ไม่อย่าเพิ่งตีกูต้องลงไปข้างล่างก่อน มันเป็นเกมโหมดเปล่าวะถ้ามันเกมโหมดมันไม่น่าตายนะเกมโหมดไม่ตายหรอกอุ้ยไอ้ยียใหญ่เนี่ยจะลงมาทำไมเนี่ยแล้วกูจะหวางหินยังไงอะเอ้ยเอาเอามันอยู่ไหนวะอย่างงี้ใช่ปะเอาทรายตบหัวมันอย่างงี้เฮ้ยมันมีเกมโหมดว่ะ ไม่ได้แต่เราขังมันแล้ว ฮะมีคนดีพีมาคนทีพีมา แป๊บนึงคุณจะตาย อืบนน้ำมองเราอยู่ เราทำอะไรไหนอะอยู่น้ำไหนวะ